minute. ุกกันต่อเลยครับผมผ่าไฟแดงในจังหวัด you.

ขอบคุณครับผมนะขอบคุณด้วยนะครับสำหรับปิตรัตนามทุกท่านเลยนะครับก็ที่เคยนะรอบนี้ปิดท้ายกับเราต้องรักข้ามคลองนั่นเองนะครับนั้นเรียกว่าสอบจะหมักกันกลับมาด้วยนะครับกับแนวของเออลูกทุ่งย้อนยุคกันด้วยนะครับรู้สึกว่ารอบนี้นี่ถูกใจกับ ทีมงานอสมอด้วยนะครับขอบคุณแล้วกันนะ